เพราะเธอหรือเปล่า เพราะเธอหรือเปล่า หลายคนอาจจะงงว่า เอ๊ะ มันใช่เพลงรักหรือเปล่าเออหรือเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าอืมสิ่งที่คุณคิดนะครับ อืมผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่าเรามาเล่าทำไมเดี๋ยวก็อยากจะให้ฟังว่า สิ่งที่ผมกำลังจะเล่านะนะนะตอนนี้นะฮะ เรื่องนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าหลายคนนะอาจจะเคยฟังในรายการอื่นๆมาแล้วเออแต่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ซึ่งผมบอกว่า ผมเองก็เพิ่งจะได้ไปฟัง ได้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย ซึ่ง มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่ผมได้ฟังจากเจ้าตัวมา เฮ้ย หมายความว่าตรงๆจะได้ดีเทล แบบครบถ้วนครบถ้วนมาอ๋อซึ่งแล้วผมลองไปย้อน ลองไปย้อนฟังในในรายการใดก็แล้ว แต่ ที่ผมฟังมา บางอย่างที่ตรง แล้วก็บางอย่างที่มันค่อนข้างคาดเคลื่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าดีเทล ของเรื่องเรื่องของบุคคลอะไรประมาณนี้ ผมก็เลยคิดว่า ตรงเนี้ย ผมก็จะไม่ขอพูดถึงเรื่องชื่อคนนะฮะ แล้วก็สถานที่จะไม่ขอพูดจะจะอพูดอถึงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยยินนี้มาก่อน อืมเขาว่าเพราะหรือเปล่า มันเป็นชื่อของเพลง อ่ะ เอาอย่างนี้ละกัน ผมอ่ะก็ไม่อยากจะลุ้นว่าเพราะเธอหรือเปล่า มันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่แต่เราจะได้ยินคำเนี้ย เป็นชื่อของเพลงกกันซะเยอะ เอาอย่างนี้ เรื่องนี้เป็นยังไง เรื่องนี้เป็นยังไง เดี๋ยวให้หลังบ้านเราคุยกันให้เสร็จเรียบร้อยครับครับผมอ่ะเริ่มเลยฮะมา เรามาเริ่มต้นกันดีกว่าว่าเพราะเธอหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นยังไงพี่โน้ตเชิญนะ เรื่องนี้นะครับผมก็มีอยู่ช่วงอยู่อ่ามันจะมีช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะ ถ้าถ้านับปีไม่ผิดนะคุณบีท่านผู้ฟัง ตอนนั้นอ่ะ ผมจะช่วยแม่อยู่ที่สะพานปลากรุงเทพและช่วงวันหยุดอ่ะ ผมจะชอบมาแอบมาทานมาดื่มกับเพื่อนที่สถานที่หนึ่งแถวๆย่านพระรามสามก็จะนัดกันไปไปตามอยู่แล้วจะมานั่งทำนู่นทำนี่กินกัน แล้วก็จังหวะที่เออแม่ของเพื่อนเนี่ยใช่ไหมเขาก็มานั่งตอนนั้นเขาก็จะบ่นๆอยู่ว่าเอ๊ะดวงไม่ค่อยดีเลยอะไรประมาณนี้บอกว่าเช็คดวงให้แม่หน่อยครับผมก็จะดูซ้ายเข้าไป พอดูปุ๊บอ่ะนี่หน่อยทุกมันก็จะมีเป็นรุ่นน้องของเพื่อนที่มานั่งทานด้วยกันนะฮะ แต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเขานะเอาเป็นชื่อชื่อสิทธิ์ก็แล้วกันอ่าผมก็ไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกับเขาครับ แต่มันคุยไปคุยมาเขาก็เหมือนกับน้องเขาถามว่าพี่พี่ดูดวงเป็นด้วยเหรอ ก็พอดูได้เออบอกเขาด้วยทำไมเหรอพี่เช็คดูให้ผมหน่อยดิ ทำไมอ่ะมีอะไร ไม่รู้นะ พี่ว่าชีวิตผมผมเป็นคนไม่มีเซนสนะคืออันนี้ อันอันนี้น้องสิทธิ์เขาเป็นคนบอกผมนะผมก็ผมก็ถามไปว่าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเหรอ ไม่มีเซนพี่ก็พอจะเข้าใจว่าไม่มีอผมไม่รู้แต่พอดีผม ไปเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาครับผมก็เลยถามเหตุการณ์เป็นประมาณไหนอะเอางี้ เอาพื้นเอาพื้นดวงชะตามาก่อนเอาแค่เดือนแล้วก็เอานักปีนักษัตริย์แล้วก็เวลาเกิดมาแค่สามอย่างพอผมดูปุ๊บเอ๊ะมันแปลกๆเพราะตัวเลขบางตัวเลขมันออกผมไม่ขอบอกตัวเลขนะ มันมี บาง อย่างกวนใจชีวิตน้องเขาก็คือ สิ่งที่อยู่หลังความตาย ก็คือมาถึงปุญญาและสัมภเวสีอืมทั้งทที่น้องไม่มีสัมผัส แต่สิ่งเนี้ยทำให้น้องมีสัมผัสจุดแต่จุดส่วน นี้ขึ้นมา ผมก็เลยถามเขาว่า แล้วสิ่งที่สัมผัสอ่ะเคยเห็นไหม ผมเห็นพี่ต้อง ทำ ใจนะเขาจะเห็นหนึ่งครั้งก็ต้องเห็นตลอดไป อืม แต่หลังจากนั้นมาเหมือน ผมก็ผมก็ทราบเรื่องนี้อยู่ แต่ว่าแม่บอกว่าให้ไปขอเพราะว่าสัมภเวสีพวกเนี้ยเขาจะพูดเรื่องของคน ถ้าเราไม่อยาก ให้เขาออกมาเรากลัวเขาก็จะไม่มา แต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้บุญเขาก็อาจจะมาในลักษณะของความฝันหรือว่าอะไรประมาณนี้ อ่าอกว่าอ่ะงั้นเล่าเรื่องมามันเป็นยังไงพรวตัวเลขมันบอกออกมาเนี่ย มันมันมันผิดปกติมากครับ จากพื้นดวงน้องพื้นดวงน้องเขาดีมากนะอืม แต่ทำไมมันถึงมีอะไรกวนใจ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่แป๊บนึ่งนะครับผมแป๊บนึ่งโทษนะเนี่ยเอาตรงๆนะ กูว่าเรื่องกำลังดีเลย พี่ชายใหญ่กูแม่แ่แย่แมวอ่ะทีนี้นะครับ ก็ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะผมอยากจะให้ฟังดีเทลนิดนึงเพราะว่าตัวเรื่องมันอาจจะไม่ยาวมาก แต่มันจะค่อนข้างละเอียดดีเทลมันเป็นโทรศัพท์มือสองที่น้องคนเนี้ย น้องสิทธิ์เนี่ยเขาซื้อต่อมา แล้วซื้อมาจากห้างห้างหนึ่งห้างใหญ่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อห้างซื้อต่อมาที่ร้านตู้ที่เป็นตู้ขายนะครับซื้อมาปุ๊บ แล้วเรื่องราวเป็นยังไง น้องก็เริ่มเล่าให้ฟังน้องสิทธิ์ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ซื้อมาวันแรกครับพี่ ผมถ้า ผมก็ตอนซื้อมาเขาจะไม่มีซิมให้อะไรใช่ไหมครับก็เขาก็ซื้อซิมของเขามาเองแล้วก็มาใส่มาเลย เพราะว่านับย้อนกลับไปในสมัยนั้นน่ะ ถ้าจะไม่ผิดก็คือสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบหน้าทัชสกรีนยังไม่ค่อยมี จะเป็นแบบปุ่มกดครับ โทรศัพท์ของน้องเขาคุณถามว่าใช้ใช้รุ่นอะไร เป็นโนเกียที่เป็นต่อทองกับฝาสไลด์นี่ออกใช่ไหมฮะที่เป็นปุ่มกด อ่า เป็นจอสีละ แล้วแต่ตอนนั้นก็คือสามารถอัดที่เป็นสามได้อะไรได้อ่า แล้วเกิดอะไรขึ้น ตอนที่ผมเอาเครื่องนั้นกลับมาบ้าน ผมก็ชาร์จใช่ไหม ผมก็ ผมก็ตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่ อ่า ผมก็เช่าหออยู่ ในหอนะโทรศัพท์ผมไม่มี โทรศัพท์โทรศัพท์หอมไม่มีเพราะบางหอก็มีบางหอก็ไม่มี แล้วแต่เขาจะ จะเลือกใช่ไหมแล้วยังไงต่อ คืออยู่สองสามวันอ่ะ ผมก็จะสอบใช่ไหม ผมก็แบบต้องการสมาชิกคือบางทีผมไม่สามารถติดต่อเพื่อนในกลุ่มได้ อืมอ่าเขาก็ทำงานจนจนดึกจนดื่น เขาก็โทรศัพท์แบบวางเอาไว้ที่หัวเตียง ครับ อ่า หัวเตียงเขาเขาก็นอน พอนอนไปช่วงกลางดึก น้องก็บอกว่าน้องจำเวลาได้ไม่ไม่แน่นอน แต่รู้ว่าอีกแค่ครู่เดียวก็น่าจะเช้าแล้ว ก็น่าจะราวๆตีสามกว่าตีสี่กว่าตีห้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆมีโทรศัพท์เข้ามา เข้ามาที่โทรศัพท์ที่เขา่ซื้อใช่เพิ่งซื้อเข้ามา นั่นหมายความว่าเบอร์เบอร์ นี้เนี่ยไม่มีใครรู้ดิยังไม่มีนอกจากคนในกลุ่มเพื่อนเขาไม่กี่คนเท่านั้นเองในกลุ่มที่ที่เรียนอยู่ด้วยกันจะตอนนี้ถามว่าเป็นเพื่อนได้ อ่า แต่ว่าทุกคนจะรู้ชื่อ แต่ที่เบอร์บริษัทที่โทรที่โชว์เข้ามา มัน เป็นแค่เบอร์ไม่มีชื่อขึ้น อ๋อ เป็นเบอร์ที่ไม่ได้เมมไว้ในเครื่องถูกต้อง อ่าอ่าน้องก็เลยว่าตกเขาก็งงว่า เอ้อใครโทรมา ก็เลยกดแล้วรับสาย ครับ แล้วพอกดรับสายพวกผมก็ถามน้องสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์แล้วรับสายแล้วเป็นยังไง ที่ปลายสายมีใครพูดตอบไหมสิทธิ์บอกว่า มันเป็นเสียงของคนจับโทรศัพท์แบบ แบบ อ่าอ่านึกออกนึกออกกว่าโทรศัพท์เนี้ยอ่าอ่าและจู่ๆเป็นเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาว่า เพราะเธอหรือเปล่าไม่เคยเหงาเสียงขึ้นมาแบบนี้ เออ จากนั้นพอเสียงเพลงเงียบไป ตามด้วยเสียงสะอื้นเออแล้วมันก็สายตัดไปเลย บ้าเลย จริงๆ อันนี้คือน้องเล่า เขาบอกว่าผมถามว่า น้องแล้วรู้ไหมว่าเจ้าของใคร อันนี้ เดี๋ยวพี่เอาไว้ละตอนท้าย ผมจะเล่าทีละช็อต เพราะเขาเองได้เจอเจ้าของโทรศัพท์และถามรายละเอียดทั้งหมดแล้วเออ่แล้วเขาก็ยอมเล่าตอนแรกซึ่งเจ้าของจริงๆเขาไม่ยอมเล่าอ่จากนั้นผมก็ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อ ผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มมาแค่เช้ามาผมก็ไปโรงเรียนอ่ะผมไปวิทยาลัยใช่ไหมแล้วก็ไปถามกับเพื่อนๆเนี่ยในกลุ่มว่าเฮ้ยใครแกล้งกูวะอะไรประมาณนี้ แกล้งอะไรวะแล้วเนี่ยเบอร์ใครเนี่ยก็คือเหมือนเปิดเปิดเบอร์ล่าสุดให้ดู เออ เช็คเบอร์ทุกคนดิมันไม่มี แล้วทุกคนบางคนบอกว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์ของเองที่ซื้อใหม่มาเนี่ยให้มาบางคนยังไม่ได้เมมลงในโทรศัพท์เลย อืมแล้วก็ชื่อเดียวเรียกเมมบางคนยังจดไว้ในกระดานเลยออาเอาแล้วใครอะโทรโดนโทรแกล้งมั้งอะไรมาเนี่ยสมัยก่อนพวกโทรโรคจิตมันเยอะ แต่ผมเข้าใจนะเด็กยุคย์สมัยนั้นแล้วมันมีมือถือแล้วมันมีเพื่อนอะอืมจะต้องมานั่งอย่างแรกคือไปขอเบอร์เพื่อนไว้ถูกจดไว้ก่อนจดใส่กระดาษแล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนแล้วก็มานั่งเมมมานั่งเมมใส่โทรศัพท์ถูกต้องแต่ทีเนี้ย คือประเด็นคือมันโทรศัพท์มันยังไม่โทรหา มันยังไม่โทรหาใคร อืม ไอเบอร์ที่เมมก็ยังไม่ได้คอนแทคกันอ่ามันก็ยังไม่ได้เมมกันแต่ประเด็นคือ เฮ้ยมันมีเบอร์แปลกที่โทรเข้ามา ใช่ แล้วเวลาที่โทรคือมันแปลกมาก เวลานั้นแบบนั้นนะเชื่อว่าเพื่อนๆเขาที่กลุ่มหลักทุกคนแล้วแหละคงไม่มีใครอยู่ดึกสักเพราะสมัยก่อนอ่ะคือ ต้องบอกว่าไม่เหมือนสมัยนี้อ่า ก็เอาเป็นว่า พอเน็ตคือวันแรกนะที่ซื้อมา ตาบ่ายวันแรกปุ๊บกลางคืนนอนเลย วันแรกวันแรกนี่คือวันแรกเพเื่อนโดน วันที่สองก็เลยถามแล้ววันที่สองเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า อันนี้มันจะค่อยๆพีคขึ้นเลยพี่ คือเราก็รุนแล้ว เราฟังน้องเขาเลยเราก็รุนไปด้วยเออค่อยๆเล่าให้พี่ฟัง น้องเขาบอกว่าวันที่สองวันนั้นจะมีแรงงานต้องทำก่อนสอบอืมก็ในกลุ่มเขาบอกเหมือนกับในกลุ่มก็ก่อนจะกลับมาเขาบอกแล้วว่า คือตัวตัวตัวน้องสิทธิ์เองอ่ะเขาไม่เชื่อ อืมเขาไม่เชื่อคือว่ามันต้องคนใดคนหนึ่งอ่ะโทรแกล้งแน่นอน เอาเบอร์คนอื่นมาโทรแกล้งอะไรประมาณนี้เพราะสมัยก่อนมันชอบมีสายพวกปวดๆอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนเดิมครับ แต่คืนที่สองเนี่ย น้องทำรายงานไปยังไม่เสร็จแต่แต่รู้สึกง่วงก็เลยนอนหลับไป นอนหลับไป วันนั้น อ่า น้องก็ต้องใช้คำว่า ปิดโทรศัพท์ อืม เสียบชาร์จไว้ แล้วก็วางไว้อยู่บนเตียง เวลาเดิมน่าจะเวลาเดิม ประมาณช่วงที่สามที่สี่กว่าเพราะน้อง น้องบอกว่าเวลาน่าจะเป็นเวลาเดิมที่พ่อแป๊บเดียวมันก็เช้าแล้วดังอีกแล้ว แล้วโทรศัพท์ปิดนะ โทรศัพท์ปิดอยู่นะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์ปิดชาร์จปิดชาร์จแตเใช่ แต่ดังอีกแล้ว ดังขึ้นมาแต่น้องน่าจะความที่งูเงียตื่นขึ้นมาแล้วคว้าโทรศัพท์แล้วไม่ดูไม่ได้ดูหน้าจอไง สไลด์แล้วแบบ เออ แบบงูเงียพอน้องนี่ทำท่าแบบเดียวกับน้องนะเออเออใครว่าไงโทรมาแต่เช้าเลยยังไม่ได้ลืมตาเข้าห้องมือถือเหมือนเดิมเพราะเธอหรือเปล่าตอนไม่เคยเงาจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นแล้วก็สายตัดไป คือ น้องเขารู้สึกหุดหงิดแล้วใครประมาณแบบเอาออกก็ด่าแหละใคร อ่ะ นี่ใครโทรมาแก้เนี่ยไม่ตลกนะคือประมาณว่ามันมันมันดึกนดื่นๆเนี่ยเขานอนกันอยู่สนุกมากเหรออะไรวันเนี้ยจากนั้นปลายสายก็ตัดสายไปตุ๊บตุ๊บเขาก็ปิดสาย ตอนตอนปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเขางงโทรศัพท์ยังไม่ได้เปิดเครื่อง แล้วเคารับสายใครเฮ้ยเฮ้ยถ้าแบบนี้มันหลอนเว้ยโทรศัพท์มันไม่ได้เปิดคือไม่ได้เปิดเครื่อง พกเข้ามาได้วะ ใช่ตรงนี้แหละ ถึงบอกว่าเฮ้ยปกติก็เลยถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาที่มา นั่งทานด้วยกันเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าวะโทรศัพท์สมัยนี้มันสามารถทำได้ไหมแบบชาร์จูถ้ามีคนโทรเข้าเนี่ย มันจะดังเพื่อนบอกไม่มีหรอกมันจะไฮเทคไป ไม่ว่าจะสมัยนู้นหรือสมัยนี้หรือสมัยนี้ก็เหมือนกันมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ แล้วบอกแล้วแล้วยังไงต่อ ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดเลยมากผมคิดว่าเอ้ยมันคงจะรับได้เพราะน้องเขาไม่รู้ยังไม่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เขาก็เลยแบบปิดแล้วก็นอนต่อ เช้าเหมือนเดิมเขาก็ไปที่ไปที่ไปที่วิไลทีนี้ก็เหมือนกับเหมือนเดิมนะไปกลางเบอร์เดิมเลยอ่าอ่ะฝีมือใครเนี่ยสองรอบแล้ว คือทุกคนในกลุ่มหน้าซีเรียสบอกไม่มีนี่จะสอบแล้วเขาไม่มีเวลามาแกล้งกันหรอกอะไรประมาณนี้เขามีน้องมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มน้องเขาเนี่ยกลุ่มน้องสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าไปถามซื้อมาจากที่ไหนไปถามที่นั่นโทรศัพท์ปัญหาหรือเปล่าหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยถูกขโมยมาแล้วมาขายต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ่า เขาบอกเออเดี๋ยววันเดี๋ยววันหยุดออกไปเพรานี้ช่วงนี้มันมันมันเป็นวันที่ต้องนินเข้าอ่า ต้องไปเรียนอยู่ใช่ไหมแล้ววันคืน อ่า เย็นวันนั้นน้องกลับมาทำ อ่าต้องใช้คำว่ามามาทำรายงาน หรือมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือสอบสองของอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่เขาจะต้องเอาโทรศัพท์ไปถาม อืมนี่คืนที่สามครับสามคืนติดแล้วนะ ก็คือ อ่าขณะที่กำลังนับนี้ยังไม่นอน แต่ไม่แต่น้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ากี่โมงพี่อแล้วตรงตองกี่โมงที่เท่าที่ผมจำได้ผมทานข้าวเสร็จ ผมทบทวนหนังสือ อืมันก็อยู่ราวตีห้ากว่าเกอบเที่ยงคืนแล้ว แล้วตอนที่สายเข้าว่ะตอนที่สายเข้ามาสายเข้ามาถ้าผมจำไม่ผิดได้เที่ยงคืนกว่า เพราะผมจำได้ว่า ตอนที่สายเข้ามาแล้วหลังจากนั้นอ่ะ ผมโมโหปิดเครื่องจากนั้นใส่เกะเลยแล้วผมอ่านหนังสืออยู่แล้วมันไม่มีสมาธิเออเหมือนเดิมครับ โทรศัพท์โทรเข้ามา ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ในเก๊ะอยู่ข้างๆตอนแรกอยู่ข้างบนโต๊ะข้างๆที่เขาน้องน้องกำลังทำงานอยู่ เออเขาก็เปิดเขาตอนแรกก็เห็นแล้วเบอร์เดิมไม่สนใจโทรมาไม่หยุดเลย สายดังไม่หยุดจนก็ปิดเสียงแล้วก็ ประมาณสี่ห้าสายเขาเริ่มลงคานแล้วอ่ารับก็รับแล้วด่าก่อนเลยอันดับแรกด่าก่อนเลยนี่ตกลงใครแน่เนี่ยมาแกล้งอยู่นั่นแหละเริ่มลงคาแล้วนะอะไรประมาณนี้ อื มือนเดิมครับเพราะเธอรคือ จะบอกแบบนี้ว่าอไอลักษณะของพฤติกรรมที่มันทำซ้ำๆแต่แบบ แบบมันเฮ้ยทำบ่อยๆใส่เรา มันหลอนเหมือนกันนะเว้ยอันนี้แค่เริ่มต้นนะคุณวีผมบอกก่อนอันนี้แค่เริ่มต้นนะหลังจากนี้สิ ผมฟังแม้ ผมฟังเองผมยังต้องใช้คำว่า ไม่กล้าลุกไปห้องน้ำนะอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้อ่ะต่ออต่ออ่ะจากนั้นเนี่ย ผมก็เลยถามแล้ว อะไรไงต่อผมมาเก็บไปใส่ผมปิดเครื่อง เก็บใส่ไว้ในเก๊ะเลยนะพี่ อืตรงโต๊ะอ่า มันจะมีด้านหลังน้องเขาจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเตียงอยู่ด้านข้างโต๊ะที่เขียนหนังสือจะอยู่ด้านข้างเตียงอ่าเขาเก็บเอาไว้ปุ๊บทีนี้เขาทำอะไรเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บนอนเขานอน นอนปุ๊บกลางดึกได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างสั่นตื่นตื่นเป็นเสียงโทรศัพท์ระบบสั่นครับน้องก็ลุกขึ้นมา กลางดึก อันนี้ต้องบอกว่าวันเดียวคืนเดียวกันเลยนะหลังจากที่น้องเก็บเข้าไปแล้วอืม น่าจะเวลาเดิมเกือบเช้าเปิดไฟเลยคราวนี้พอเปิดไฟปุ๊บไม่เสียงมาจากไหนวะนึกขึ้นได้ว่าโทรศัพท์ตัวเองเก็บไว้ในเก๊ะ แต่ลืมว่าปิดเครื่องอีกแล้วลืมว่าตัวเขาปิดเครื่อง แต่ได้ยินเสียงสั่นเป็นสั่นใช่เขาก็เลยเปิดเปิดแล้ว โทรศัพท์มันก็มันจะมีมันจะมีระบบที่เป็นไฟวิ่งอย่างเวลาใส่เข้า อ่าค่ะเขาหยิบเห็นแล้วเดินเดินเพราะลำคาญ เปิดพลิกด่าเลย นี่เป็นใครเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนนี้คือยืนแล้ว เดินรอบเตียงละยืนแบบประตูหน้าห้องกับประตูระเบียงจะอยู่ตรงกัน แล้วก็จะมีโต๊ะคุณแป้งขั้นอยู่ เออเออใครวะเนี่ยตกลงใครวะเนี่ยแป้งอยู่นั่นแหละกูเริ่มงำคาแล้วนะแล้วจังหวะที่เขาหันหน้า ผมก็ถามสิทธิ์แล้วสิทธิ์อยู่ไหนผมอยู่ปลายเตียงแต่หันหน้าเข้าประตูทางหน้าห้องผมคิดว่ามีคนมาแกล้งหรือเปล่า มีคนแอบเอาผมเปิดประตูหน้าห้องไปมองซ้ายขวาทั้งชั้นเงียบหมดและในสายก็เหมือนเดิมแต่เสียงมันก้องในอากาศรอบนี้นะเสียงเหมือนไกลๆอ่ะแล้วร้องเพลงมา ลุกรอบนี้เขาคือน้อง ไม่ กลัวน้องโมโหเออเป็น ใครมึงอยู่ไหนออกมาเด็อยู่ไหนกูอยาก รู้ จัง จู่ๆเสียงเพลง เหมือนชะงงักไป หันมา ดู สิ อยู่ข้าง หลังเธอนี่แหละพอหันกลับ ไปโอ้ดหดีขนลุกเลยดีขนลุกเลย รู้ไหมพอหันกลับไปเจออะไร ประตู ระเบียงที่น้องก็ เปิดไว้เพื่อให้ลมมันเข้าอ่ะที่มันเป็น อ่า มันเป็นจะมีมุงลวดอ่ะเออเห็นเป็นผู้หญิงอะยืนหน้าบวมอืดอยู่หน้าอยู่หน้าประตู คือมาในสภาพอื่นเลยเหรออืนเขียวเลย หน้าบวมลิ้นลิ้นจุกปากบอกไม่ถูกอ่ะต้องให้น้องเขาเล่าเล่าสภาพน้องเขาเล่าในตัวบอกคืออารมณ์อื่นแบบผิวหนังนี่ดำแล้วเอตอนที่น้องตกใจอ่ะเขาคว้าเก้าอี้ที่เป็นปุ้ยพลาสติกได้ ตรงตรงโต๊ะเครื่องแป้งเขาคว้าแล้วขณะเขาเคลื่อนไปอ่ะจังหวะที่แบบพาเก้าอี้ผ่านสายตาเนี่ยคือ ภาพปู้ิดมาหายไป พร้อมกับเก้าอี้ที่พังประตูไปเรียบร้อยแล้วปู้มาเงคนนั้นก็หายไเขาบอกน้องผมก็ถามว่าเห็นชัดแน่นะเพราะว่าหลังม่านลวดไอ้หลังมันหลัง หลังมุงหลวดมุงลวดเนี่ยหลังมุงลวดเนี่ยคือบางทีกลางคืนมันค่อนข้างทึบเลอได้ มันจะเบลอได้ พี่ผมชัดเจนเขาเอาหน้าแนบมุงลวดนะพี่บอกฮะ เอาหน้าแนบมุงลวดเลยเหรอใช่เหมือนจะขอเข้าห้องอ่ะผมก็เลยบอกคิดว่าไอ้ห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับอ่าตัวน้อยบอกแล้วได้ไปถามคนที่ตึกยัง ถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรตึกเนี่ยขอสร้างมาเพื่อเป็นหอให้นักเรียนพักแล้วก็จะมีรอพอคอยดูแลถ้าเกิดมีเด็กดิ่งตรงดิ่งตึงหรือใครจะฆ่าตัวตายจะมีรอพอคอย คอยคอยตรวจตาอยู่ตลอดเวลา มันจะมีอยู่สี่คนถ้าจำไม่ผิด อ่า ผมจำไม่ได้ว่ามหาลัยไหนนะ แล้วทีนี้แล้วยังไงต่ออ่ะ ผมก็นอนดิ นอนไม่ได้ด้วยผมเปิดไฟแล้วก็แบบผมพยายามนอนผมตายให้หลับ นอนไม่ได้ สุดท้ายเช้ามา ก็อารมณ์เนี้ยไปเล่าให้เพื่อนทุกลุ่มเออ เพื่อนทุกคนน่าเครียดเออ แล้วเบอร์เนี่ย มันมาได้ยังไงแล้วไอ้ทุกซิมที่เก็งใช้อยู่เนี่ยเป็นเบอร์ที่ซื้อมาใหม่ซึ่งมันเป็นคนละเบอร์กัน ครับ เพื่อนเพื่อนเอาโทรแบบ โทรศัพท์เข้าเครื่องให้ให้ดูเลยว่าอันนี้เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์เทียบเลยกูว่าผิดปกติแล้วไม่แต่พี่โน้ตไอเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยเจอไอลักษณะของการที่เราซื้อซิมมาใหม่ ใช่ แต่มันเดิมทีเบอร์ เนี้ยมันเคยมีใครบางคนใช้แล้วเขาแบบเหมือนไม่ได้ใช้แล้วปล่อยมันล้างไปเขาจะเาเบอร์เนี้ยมารีใหม่ ทีแรกผมฟังน้องสิทธิ์พูดผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับ เพื่อนในกลุ่มบอกว่า ชัวชัวร์นะไอที่มึงพูดกูว่าไม่ธรรมดาแล้วว่ะกลับไปที่ร้านเดิมแล้วไปถามเฮียเขาเออ และกลับจริง วันรุ่งขึ้นเป็นวันอ่าแต่คืนนั้นน่าจะไม่เจอ บอกคืนนั้นน่าจะไม่เจอเขาเจอสาวมันติดพออีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดวันเสาร์เขาก็ไปที่ห้างห้างใหญ่แห่งนี้ไปถามที่ตู้ไปถามเฮียคนที่เขาขายที่เขาซื้อต่อมา เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเฮียจำได้ไหมอ๋อจำได้โทรศัพท์โนเกียนี่นี่ใช่ไหมอ่า เนี่ยเจ้าของเก่าเขาเป็นใครอ่ะทำไมมีอะไรเหรอพอดีมันมีอะไรแปลกๆอะไรยังเขาคือเขาก็เป็นคนคนขายนะเขาไม่รู้หรอกอืม เครื่องนี้เหรอพอจะจำได้นะเพราะเขามาขายบ่อยอยู่ เขามาขายเขามีเครื่องมาขายอยู่เรื่อย ๆมาขายหมดอยเออ แล้วเนี่ยเนี่ยติดต่อเขาได้ไหมเฮ้ยยังไม่รู้ดิ เพราะเฮียไม่เคยเก็บเบอร์เขาไว้ใช่ไหมเพราะเวลาปกติเขารับซื้อเครื่องแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีเขียนไว้ แต่ว่าบางทีไม่ได้ลงชื่อ เพราะไม่รู้ว่าเบอร์ไหนอ่าอ่า จากนั้นอ่ะ คือบอกเอางี้ ตัวน้องสิทธิ์อ่ะเขาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ ถ้าพี่เข้ามาอีกอ่ะ ฝากเบอร์ให้เขาโทรหาผมหน่อย ครับ คืออะไรไปเนี้โอเค โอเค ได้ได้เขาก็ถามว่าแล้วมีเรื่องอะไร อ่ะ คือเฮียมันมีเรื่องแปลกๆกับโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเฮียเขาถามมีเรื่องอะไร คือเนี่ยเฮียน้องเปิดโทรศัพท์ให้ดู แล้วก็กดเบอร์แล้วก็แล้วก็ให้ดู เขาดูเบอร์โทรศัพท์ล่าสุด เนี่ยเฮียมันมีเบอร์เนี่ยโทรเข้ามาเออแล้วโทรเข้ามาเหมือนโทรมาแกล้งผมมาเป็นเสียงผู้หญิงร้องอ่ะ แล้วแล้วอารมณ์แล้วพอเล่าจนถึงตอนที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ย อืมบอกอยู่ข้างหลังอ่ะหันไปเฮียเขาตกใจเฮ้ยอย่าบอกว่าโทรศัพท์ผีสิงเหรอคืออะไรมันเนี่ยบอกว่าผมไม่แน่ใจเฮียแต่เฮียเช็คได้ไหมเบอร์เนี่ยเดี๋ยวนะเบอร์นี้คุ้นเหมือนกันนะไปไปมาเขาไปเช็คเขาเขาสมุดสมัยก่อนปสมุดจด พะเช็คเฮ้ยใช่ มันเป็นเบอร์ที่ติดเครื่องเนี้ยมาตั้งแต่แรกแล้ว แต่ซิมอ่ะ มันอยู่ในกล่องที่เฮียเขาแยกเอาไว้ทำไมอ่ะกล่องที่เขาทิ้งซิมอ่ะนึกออกไหมไอเบอร์ที่โทรเข้ามาหาเครื่องน้องอ่ะซิมนั้นะมีแค่ซิม ไม่มีเครื่อง มันจะโทรเข้ามาได้ยังไงในเมื่อเขาดึงตอนเข้ามาขายใช่ไหมเขาดึงซิมออก แต่ก็โยนไว้ในกล่องเข้าใจแล้วว่าเดิมทีไอเครื่องโทรศัพท์ที่เขาหยิบมาใช่เนี่ยมันมีซิมติดมาด้วยถูกต้อง แล้วเขาก็ เอาซิมออกจากเครื่องแล้วก็ทิ้งไว้ในกล่องรวมกันเป็นเป็นร้อยซิมเลยเฮ้ยแต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นดิใช่มันแตกมาแล้วรเบอร์นี่โทรเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าเฮ้ยเพื่อความชัวร์เราขอเสียเวลา รู้ไหมว่าแล้วจะทำไงต่อ พี่อยู่วันนั้นอ่ะผมให้เฮียพันหนึ่งพันหนึ่งสมัยก่อนเยอะนะเยอะเยอะพันหนึ่งเฮียผมขออยู่ร้านเฮียแป๊บได้ไหมเฮียช่วยผมหน่อยเฮียให้ใครขาดขายของไปก็ได้เฮียเอากล่องซิมให้ผมหน่อยช่วยกันคัดหน่อยผมขอยืมโทรศัพท์เฮียเครื่องหนึ่ง ก็คือจะเอาโทรศัพท์แบบเสียบแบบสลับเสียบแล้วก็ โทร เข้าโทรเข้าเครื่องเขาใช่ไหมแล้วก็เครื่องเปล่าเนี่ยเสียบเสียบเสียบโทรเขายืมโทรศัพท์ร้านเฮียเขาเฮียเขาก็ช่วยกันสองคนเจอเยอะเจอ แล้วเจอเจ้าตัวสิเจ้าตัวคนเจอเป็นคนเจอเบอร์นี้เองด้วยเฮียผมเจอแล้ว นี่แหละซิมนี้ ไม่บอกเขาไม่ขอบอกให้นะอ่านี่แหละเฮียซิม นี้เฮียบอกใช่เหรออ่ะผมเสียบให้อ่ะเฮียโทรมาเบอร์เดียวกันไหมเฮียช็อกเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะ เอางี้ เบอร์ของผมอะถ้าเกิดเข้ามาอีกรับรองอ่าเคียรบกวนฝากฝากให้เขาหน่อยนะโอเคได้ได้ได้ยรื่องเฮียไม่รู้เรื่องนะบอกเขาอย่า ถ้าเขาโทรมาหาเองอีกอะบอกว่าไม่ต้องมาหาเฮียนะบอกเฮียไม่ต้องให้เขาโทรมาหรอก แค่นี้ก็รู้แล้ว แต่น้องถามว่าน้องเขากลัวไหมแต่น้องเขามีเครื่องเดียวเงินเขาไม่ค่อยมีเขาเป็นคนต่างจังหวัดก็ต้องคนใช้ไปครับเขาก็กลับไปเขาก็เขาก็รอคืนนะไม่โทรครับสองคืนสามคืนไม่โทรแล้วจะ ไม่โทรไม่มีอะไรโทรจนอ่า น้องเขาอะคิดว่าจะเอาโทรศัพท์เนี้ยไปขายขายที่อื่น ไม่ไหวเพราะเขากลัวเพราะเขารอรอนานมากอะจู่ๆเฮียเขาโทรมาเฮ้ยไอ้น้อง พี่อะให้ เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะ อืมเออ แล้วเขาก็แล้วอเฮียเพื่อเพื่อกันเหนียวเฮียขอ เบอร์เขาไว้ด้วยพอจดไว้ไอ้ก็ เดี๋ยวเองพอเขารอจบแล้วกัน อืมคือเขามีสิทธิ์แล้วเพราะว่าจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นเขาต้องเอาโทรศัพท์มาขาย ครับ แล้วเขาก็ต้องจดเบอร์ไว้ แต่เจียเขาจำได้ว่าเครื่องเนี้ย คนคนนี้เป็นคนเอามาขาย เออ เออ เขาก็เลยแบบ แต่ไม่ได้บอกเขาตรงๆ แต่ให้เบอร์เข้าไป แล้วก็พอรับเครื่องมาเขาจด จดเบอร์โทรศัพท์จดที่จดตามบัตรประชาชนอตอนแล้วเครื่องไปขายใช่ไหม อ่า เขาก็เลยบอกอ่ะเอาเบอร์ไปนะ อันนี้เฮียไม่ได้บอกเขานะติดต่อเขาเอง ก็ให้เบอร์มา คือน้องคนเนี้ยน้องสิทธิ์แต่เขาก็โทรติดต่อไปตอนแรกแล้วยังไงต่อสิทธิ์สิทธิ์บอกว่า ตอนผมโทรไปตอนแรกอะพี่ครับอ่าพอดีผมอ่าพี่เคยเห็นโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้สีนี้เครื่องนี้ไหมพี่ไปถ่ายร้านเฮียคนนี้หรือเปล่าครับคืออะไรประมาณนี้อ่าบอกใช่ครับ อ่านี่พอดีผมต้องการติดต่อพี่โดยตรงนะเฮียได้ให้เบอร์ไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับ แต่วันดีผมเขาเหมือนพูดปัดอะอ่าพอดีผมยังไม่ค่อยว่างดีมีปัญหาอะไรเหรอครับอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าอ่าพี่ครับว่างคุยไหมผมไม่ตำรวจไม่ต้องห่วงผมเป็นนักศึกษาผมซื้อมือสองมา พอดีมันมีบางอย่างแปลกๆ ก็เลยอยากจะถามพี่หน่อยเขาเงียบ ทางเจ้า ของที่เอามาขายเขาเงียบเออเมเงียบบอก อืม ถ้าไม่มีอะไรด่วนผม ผมผมก็อาจจะไม่ว่างนะครับ เอ่อพอดีมันมีเบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ยโทรเข้ามา ปลายสายเงียบอ่านัดเป็นที่ไหนดีครับ พูดอย่างนี้เลยนะ เดี๋ยวอะไรนะ นัดกันไปที่ไหนนัดนัดที่ไหนดีครับ เจอที่ไหนดี จากที่ตอนแรกบอกว่าไม่ว่าง ไม่ว่าง ใช่ เปลี่ยนเลยอ่ะใช่พอบอกเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเขาเปลี่ยนทันทีเลย เขาบอกว่า อ่านัดเจอที่ไหนดีครับ เออน้องบอกเอาไปเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้พี่ เที่ยงๆนะเออ่า ไปเจอที่ที่ที่ที่ ร้านอาหารร้านนี้ละกัน อะไรประมาณ นี้ เออเอออ่ะเขาก็นัดกันไปเจอกันปุ๊บพอไปถึงสิทธิ์เขาบอกว่าเข้าโทรศัพท์ยื่นอ่าจะคืนผมนะครับผมไม่มีตังค์ให้หรอกนะบอกไม่ได้คืนผมแค่อยากจะให้บอกพี่ว่า พี่เคยโทรศัพท์เครื่องนี้ไหม เขาบอกข้อทำลักษณะให้ผมดูนะสิทธิ์ เพราะผมเจออยู่เขากตัวตัวไงสิทธิ์เขานั่งบอกว่าแล้วเขาทำหน้ายังไงสิทธิ์บอกว่า พี่เขาทำหน้าประมาณแบบเนี้ย นั่งจ้องบริศัทแล้วแบบหมวดคิ้วอะหมวดคิ้ว แบบ คือเหมือนเขาคิดอะไรบางอย่าง พี่ก็เลยว่าพี่ว่ามันแปลกแล้วว่าแล้ว ยังไงต่อวะเนี่ยผมก็ถามว่าพี่พี่รู้จักผู้หญิงที่อยู่ในสายปะผมกลัวมากเลยว่าไอเสียงที่ผมได้ยินน่ะมันไม่ใช่เสียงคน ยิ่งพูดคนคนที่เขาเอาไปขายอ่ะคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นยิ่งเครียดหน้าเขายิ่งเครียดแบบอ่าผมให้คำตอบไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าผมเอาไปขายหลายเครื่อง อะไรประมาณนี้ แต่เครื่องเนี้ย มันเป็นพูดตรงๆนะฮะมันเป็นโทรศัพท์ของแฟนผมเอง ของแฟนผมเอง แต่แฟนผมอ่ะเขาไม่ได้ใช้เครื่องนี้แล้ว ผมก็เลยเอามาขาย อะไรประมาณนี้ โอเค พี่ยังไงก็แต่เขาก็ไม่อยากเห็นสีหน้าเขาไม่อยากไปซับไซส์โอเค พี่ยังไงถ้ามีอะไรผมสามารถติดต่อพี่โดยตรงได้ใช่ไหมครับบอกว่าใช่ใช่ติดต่อมาได้เลย ผมรับสายแน่นอนผมไม่ไม่ต้องห่วง เราแต่ผมไม่มีเงินให้นะ ถ้าซื้อถ้าจะขายคืนผมไม่ต้องห่วงครับ ผมไม่ขายคืนแน่นอน แล้วก็เก็บไว้ผมแค่อยากรู้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น อะไรประมาณนี้ แล้ววันนั้นเขากลับไป แต่ก็ต่างคนก็ยังคุยกันอยู่เมื่อช่วงเย็นกลับมาแล้วเย็นก็ยังโทรคุย ผู้ชายมันก็เหมือนเดิม พยายามปฏิเสธ พยายามไม่ตอบว่า เออทำไมที่มาของโทรศัพท์เนี่ยทำไมแฟนถึงไม่ใช้ แบบนู่นนี่นั่นจนเขาแบบอ่ะช่วงค่ำก็นอนตัวของสิทธิ์เนี่ย โทรศัพท์เหมือนเดิม วันนี้นะ เขารู้ว่าเดี๋ยวต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เก็บปิดเครื่องนะ ปิดเครื่อง แต่ไม่ได้สอดซิมปิดอันนี้เขามั่นเขามั่นใจแน่นอนแล้วว่าปิดเครื่องแน่นอนเขาเช็คแล้ว เก็บล็อกด้วยล็อกกุญแจตรงโต๊ะเครื่องแป้งเขาไม่ได้เก็บตรงโต๊ะหัวนอน ละเขาก็นอนเขาบอกเขาฝันแน่ใจนะที่ผมถามผมถามผมถามน้องว่าสิทธิ์แน่ใจนะว่าฝัน อันนี้ความฝันชัวนะชัวพี่แต่ว่าในความฝันผมไม่สามารถที่ขยับตัวเองได้ อืมคือต้องใช้คำว่าบุกควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมร่างกายไม่ได้ทุกคนผมเชื่อว่าเป็นหมด เวลาอยู่ในความฝัน อืม น้องบอกว่าขา มันไปเอง อารมณ์เหมือนจิตมันล่องอ่ะ ครับ แต่อยู่ในห้องตัวเองนะ แต่เห็นว่าสภาพห้องตัวเองก็เปลี่ยนไป มีตู้เพิ่มขึ้น มีโน่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นแตเตียงเป็นเตียงเขาอืม แล้วผมเห็นอ่ะ เป็นผู้หญิงคนนึงนั่งโต๊ะคุณป้าแล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งตะแปลระดับสายตาในความฝันอ่ะ น้องบอกว่าน้องเห็นแค่ประมาณนี้ จะไม่เห็น จะเห็นแค่ช่วงไหล่ของผู้ชายไม่เห็นหน้า แต่ผู้หญิงเขาจะเห็นหน้าชัดมากผมจะประมาณนี้ใส่จะใส่ชุดประมาณนี้ชุดสีนี้ชุดนอนประมาณนี้สายเดียวถ้าผ้าซาตินสีชูพูอ่อนอะไรประมาณนี้อ่าเหมือนเขาทะเลาะกันแต่ผมได้ยินเสียงค่อยๆว่าทะเลาะกัน เกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายเนี่ย น่าจะเจ้าชู้อืมน่าจะเป็นนักศึกษาด้วยกันเพราะว่าเห็นว่าผู้ชายใส่ชุดนักศึกษาด้วยครับ อ่า ผู้หญิงก็น่าจะเป็นนักศึกษาเหมือนกันทะเลาะไปทะเลาะกันมา แล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะ อยู่ก็นั่งซุดลงตรงตรงตรงตรงปลายเตียง คือตัวของสิทธิ์อ่ะสิทธิ์ในความฝันสิทธิ์ยืนดูอยู่แต่ฟังไม่ค่อยไม่ค่อยได้สับเลยพี่ แล้วเอางี้ไอ้ฟังไม่สับไม่เป็นไรอากับกิริยาที่เห็นคืออะไร ผู้ชายคนนั้นจู่ๆเหมือนบนชี้แบบ ผู้หญิงนั่งใช่ไหมแต่ตัวเขาเห็นด้านหลังของผู้หญิงเพราะเขาอยู่ตรงหัวเตียงผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงถูกต้องปะเหมือนกับผู้ชายเขาพูดอะไรสักอย่างเหมือนชี้เนี้ยจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปปิดประตูแล้วก็เดินไปเลย ผู้หญิงนั่งเหมือนนั่งไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วก็ลุกแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งจากนั้นก็เปิดเก๊ะคนลุกแล้วนะเนี่ย เปิดเก๊ะิบโทรศัพท์ สิทธิ์ที่เก็บโทรศัพท์ไว้ีนไว้ีนโต๊ะเครื่องแป้งซึ่เป็นเก๊ะเหมือนเตะเก๊ะเดียวกันแต่ว่าโต๊ะคนละตัว เออเออแต่เก็บไว้ในจุดเดียวกันที่ที่ที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเปิดในความฝันอ่ะหยิบขึ้นมา เป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน เออกดลุกหน้า เอาหูฟังสีขาวมาเสียบใส่ปุ๊บเหมือนเขาบอก สิทธิ์บอกว่า ตัวสิทธิ์เหมือนบังคับตัวเองไม่ได้พี่ ผมอ่ะเหมือนตัวผมบางอย่างมันลอยเหมือนดึง ไปอยู่ข้างๆผู้หญิงคนเนี้ย แล้วเพื่อนผมสนับคือด้านข้างอ่ะ คือน้องอยู่อยู่ข้างซ้ายใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยหันหน้าเข้าหากระจกน้องจะเห็นแค่ด้านข้างเออผู้หญิงเขาบอกสวย ขาวแล้วผมอ่ะ ก็จะประมาณนี้ เออ ใส่หูฟังแล้วก้มหน้าร้องไห้ แล้วไงต่อรู้ไหมเพราะเธอหรือป่าพรไม่เคยเงาไม่พอนะขณะที่น้องอยู่อะครับ รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนเพราะเขาจากปกติเริ่มอืดขึ้นเอิดขึ้นอืดขึ้นจนตาเริ่มโปน แล้วก็หันมามองหันมามองสิทธิ์สิทธิ์บอกสิทธิ์แล้วสักพักผมหันมามองแล้ว เหมือนเขามีอาการเหมือน คล้ายๆการกดเทปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอ่ะมันจะเลยเลยแบบหน้าขันปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บลงไปนอนกับโต๊ะ ลักษณะที่อื่นแล้วเขาจะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกับที่เขาเห็นตรงอ่าตรงระเบียงเขาเขาตื่นขึ้นมากลางดึก โทรศัพท์สั่นอยู่ในตู้อ่าอยู่อยู่ในเก๊ะสั่นอีกแล้วแต่ไม่รับคราวนี้ไม่รับเลยโอ้โหคนนี้ไม่รับวันนั้นไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วย ไปถึงไปถึง วันนั้นนพอไปถึง อ่าไปถึงที่ที่ที่วิไลใช่ไหมก็คือวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนกูว่ามันผิดปกติแล้วโทรศัพท์เนี้ยบอกแล้วได้คุยกับเจ้าของใช่ไหมเพื่อนถามเพื่อนสิทธิ์ถามบอกว่าใช่คุยแล้ว เองรีบโทรนัดเขาด่วนเลย แล้วไปคุยถามความถามความจริงให้ได้โอเคโอเคแต่โทรศัพท์กูไม่ได้เอามานะเอาโทรศัพท์กูโทรไป ก็คือเพื่อที่โทรศัพท์ก็โทรนัดเขาเพราะว่าน้องมันจดมันจดเสียกระดาษด้วยแล้วก็ไว้ในโทรศัพท์ด้วยแต่มันเก็บไว้ในกระเป๋าหนักตลอดอ่าสิทธิ์บอกนี้บอกอ่าแล้วไงต่อคือผมบอกเหตุการณ์ทั้งหมดไปที่ผมฝันอ่ะ คือ พี่ไม่ได้พูดอะไรมากเขานัดไปเจอที่วัดวัดหนึ่งนัดเจอที่วัดเลยเหรอผิดปกติแล้วอ่าก็ไปพี่ก็บอกว่าโอเคในเมื่อ จะได้ไม่ต้องกลัวไปสังฆทานด้วยกัน อ่าพอไปสังฆทานเสร็จเสร็จปุ๊บพอสังฆทานเสร็จก่อนที่จะลงมา ช่วงกวดน้ำเสร็จใช่ไหมรู้สึกหลวงพ่อหรือหลวงพี่แหละที่เขาไปไปไปไปไปนิมนต์อาไปสังฆทานเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องห่วงโยมเขาได้รับแล้วเออไม่รู้นะว่าเป็นเป็นอากาศปริยาปกติของพระหรือเปล่า หรือว่าท่านเห็นอะไรบางอย่าง นี่ผมไม่ทราบซึ่งครับน้องน้องเขาก็บอกว่าไม่รู้ด้วย ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอืมไม่ปกติเพราะว่าเท่าที่ผมไปทำสังฆทานใช่ ไม่ว่าจะกี่วัดกี่วัดอ ไม่มีพระที่ไหนทำแบบนี้ใช่ไม่มีครับที่ไหน พูดใช่ไหมไม่มีใครทำแบบนี้ใช่ไหมท่านบอกนะบอกเขาได้รับแล้วนะโยมนะออไม่ต้องห่วงจากนั้นก่อนเขาจดจอดวัดเขาจะไปนั่งสูบบุหรี่กันจะมีโต๊ะม้าหินข้างๆศาลาก็นั่งกันพี่ ขอร้องพูดตรงๆนะคนที่เป็นเจ้าของขึ้นที่เขามาขายเขาถามว่าแล้วฝันที่บอกว่าฝันเห็นนะฝันเห็นอะไรผมรอจะเจอพี่แหละผมจะเล่าผมรู้ว่าถ้าผมคุยโทรศัพท์กับพี่พี่ไม่เล่าผมเล่าไม่เล่าหรอก ถ้าเล่าเดี๋ยวพี่ไม่มาครับ พี่ ผมเล่าพี่ฟังพี่ต้องบอกความจริงผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น อืมอืมอืมได้ได้พี่ผมฝันแบบนี้แบบนี้ที่ผมเล่าไปให้ท่านผู้ฟังกับพี่กรณ์ฟังนะพี่อะไรแบบนี้เลยเออ คุณวีเออนั่นแหละแม่รวนเลย โอเคตัวเนี้ย คือพอพอน้องพอน้องสีแต่เขาเล่าในความฝันปุ๊บครับเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งเออ ไม่ผิดหรอกที่น้องฝันนะผู้ชายที่อยู่ในฝันนะพี่เอง แล้วผู้หญิงคนนั้นแฟนพี่เองจริงแฟนพี่ตัวเราพี่จะบอกแฟนพี่ตายเหรอ ช่เขาฆ่าตัวตาย โดยการกินสมัยก่อนพริกอ่า คุณวีเคยเห็นดีดีทีป่ะที่แบบเป็นกระบอกฉีดนั่นแหละซดแล้วก็ฟังเอาหูฟังอ่ะเพื่อเรื่องนั้นอ่ะอุดแล้วก็เปิดเพลงเพลงนี้เขาเป็นเพลงชอบของเขาเพราะเธอหรือเปล่าของเอาวงหนึ่งก็คือไอ้ที่เขาเห็นในความฝันน่ะใช่ มันคือช็อตที่เขาเสียชีวิตชีวิตไปดีจริงๆขณะที่มีหูฟังคาหูอยู่แล้วเปิดเพลงนี้ด้วยที่สำคัญแล้วเขาก็ถามรายละเอียดว่า แล้วไม่รู้ด้วยเหรอว่าแฟนตายมารู้อีกทีก็สองวันแล้วพอไปถึงก็สภาพศพก็คือทานยาแบบนี้ตายแล้ว มันคือมันจะเร็วสภาพร่างกายมันจะแปลสภาพเร็วมาก ถ้ากินยาอะไรพวกนี้กินยาฆ่าตัวตายแล้วพอไปถึง เขาไปเห็นคนเขาไปเห็นคนแรก จากนั้นเขาอะผมฟังไปแล้วคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้มันจะเป็นการฆาตกรรมตามทางหรือเปล่าคือในใจผมคิดนะฮะแล้วท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งคิดอะไรมากคือตอนนั้นผมคิดเฉยแต่พอน้องเฉลยมาผมก็ฟังดูมันไม่น่าใช่ เพราะว่าเขาบอกว่า ตอนที่เขาไปเห็นศพอ่าแฟนตัวเองอ่ะ นอนอยู่ตรง อ่าตรงตรงตรงตรงโต๊ะ อ่าตรงโต๊ะเครื่องแป้งเขาก็เหมือนกับไปเขย่าแต่ตัวแข็งแล้วอพอเขาอ้อมไป ข้างหนึงคือ ตา เริ่ม โปนแล้ว ไงเขาตกใจตกใจก็เลยรีบโทรหาโทรหาผู้ภัยโทรหาตำรวจเขาก็รีบ กระชากหูดึงหูดึงโทรศัพท์เขาแต่แบตหมดแล้ว ตอนที่ไปถึงคือแบตโทรศัพท์หมดแล้ว ไม่มีเสียงอะไรในหูเขาก็เก็บเอาไว้เขาก็หมุนวนเก็บเอาไว้ให้ตำรวจเพราะตำรวจมาต้องเก็บรูปรูหลักฐานทุกอย่างใช่ไหมครับ อ่า พอตำรวจมากู้ภัยเก็บศพเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปให้ปากคำที่สนคุณพ่อพ่อแม่กับอ่าฝั่งของผู้ตายก็มา แม่เขาเสียใจมากเพราะความเขาแม่เขารู้แล้วว่า ตัวตัวผู้ชายคนนี้เขาเจ้าชู้พูดง่ายเขาสารภาพมาโทรศัพท์พี่บอกพี่พี่บอกพี่บอกตรงนะสิพี่เป็นคนเจ้าชู้โทรศัพท์พี่มีหลายเครื่องก็คือเครื่องนี้สำาหรับคนนี้เครื่องดีเบอร์นี้สำหรับคนนี้เนาะมาสลับเครื่องไปสลับ เครื่องมาสมัยก่อนเข้าใจสเต็ปนี้เลยเออสมัยก่อนทำนี้จริงจะเป็นอย่างนี้ แล้วทีนี้ เหมือนกับ วันวันหนึ่งอ่ะพี่ลืมโทรศัพท์ไว้ ในโต๊ะอ่าแล้วเหมือนกับว่าเขาโทรมาถ้าผิดเวลาแล้วแฟนแฟนที่อยู่ห้องก็โทรมาแล้ว รับสายโทรมาได้ยังไงนี่โทรศัพท์เนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยบิดแล้วนี่โทรศัพท์ใครทำไมอยู่ทำไมทำไมอยู่อยู่อยู่ในเกมนี้ได้ แล้วอยู่ตอนแฟนอยู่บนอยู่อยู่บนเตียงด้วย อืมก็เลยแบบปลายสายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคุยเถียงไปเถียงมาก็เลยทะเลาะกัน ช่วงน่าจะกลับมาจากเรียนเอออะไรประมาณนี้เขาเล่าละเอียดประมาณนี้นะแล้วเขาตายยังไงพี่ เขากินดีดีทีสมัยก่อนจะเป็นดีทีแบบกระป๋องฉีดอะแรงอะตายนั่นอะผมเกิดไม่ทันหรอกพี่เก่าเกิน โอเคก็ก็กินก็ซดกินไปแล้วตาย เนี่ยพอพอพอทุกสิ่งทุกอย่างทำ ไปทำ อ่าเขาเรียกลงทุกประจำวันที่สนอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ญาติมานำของของผู้ตายกลับเขาก็ขอแม่เขาลงไปกราบพาขอโทษแล้วขอว่าเขาไม่มีของของแฟนเขาติดตัวเลยขอโทรศัพท์เก็บไว้แล้วกัน แค่แม่เขาก็ไม่ว่าเหมือนแม่เขาก็ว่าแล้วก็สั่งสอนว่า รู้ไหมเนี่ย สไตล์พออะไรเพราะความตัวจูของเรา ที่แล้วอย่า ไปทำกับใครลูก แม่ถือว่าเป็น ถือ ว่าบทเรียนสำคัญ ให้เก็บเอาไว้คิด แล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ ผมว่าพี่จะบอก ผมไม่หมดสิทธิ์บอกงี้เขาเงียบ อ่ะได้บอกก็ได้ ตอน ที่พี่เอาโทรศัพท์กลับบ้านคืนแรก พี่ก็ชาร์จแบตเสร็จจากนั้นก็ใส่หูฟังเพราะคิดถึงเขาชอบเขาพี่รู้ว่าเขาชอบฟังเขาชอบฟังเพลงอะไร อะไรประมาณนี้พอพี่เปิดระหว่างฟังอยู่อะมันมีเสียงผู้หญิงร้องแทรกขึ้นมาในโทรศัพท์ เพลงนี้เลยเพราะเธอหรือเปล่าพอไม่เคยนะเออสิ่งสะอื้นเขาตกใจก็เลยดึงหูออกเพราะคิดว่าเอ้ยมันเป็น มันเป็นเสียงซ้อนหรือเปล่าเสียงทักหรือเปล่าเขาก็เลยแบบรีเครื่องใหม่กดรีเครื่องใหม่แล้วฟังทีนึงเออรอบนี้ไม่มี รอบนี้ไม่มีอีกวันหนึ่งเหมือนเดิม ชอบมาฟัง แต่คราวเนี้ยเพลงที่เขาเปิดตีที่สามอ่ะมันไม่เต็มเพลงไม่มีดนตรีขึ้นแต่เป็นเสียงแฟนเขาขึ้นมาเพียวแบบที่สิทธิ์เขาเจอเลยครับ ใน MP3 นะเพลงไม่มีเหมือนเพลง มันหายไปอะแต่ชื่อเพลงมันอยู่แต่เสียงลอกมาเขาเป็นเสียงผู้หญิงสะอื้นแล้วก็ว่าเธอหรือเปล่าเเขาเลยตัดสินใจเอาเครื่องนั้นไปขายครับ นั่นแหละ แล้วขณะที่โอเคเขารู้เรื่องแล้วสิทธิ์รู้เรื่องหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไอ้จัคนนี้ผมต้องคงต้องใช้ก่อนแหละอ่าอ่า แต่ทำบุญแล้วเขาคงไม่มาควนผมนะมีอะไรพี่ติดต่อมาหาพี่ได้ตลอดนะประมาณนี้คือของไม่ได้ทิ้งกันไงี้ยก็กลับบ้าน แล้วก็โทรมา เออเหมือนกับโทรมาหาเจ้าอ่า อ่าเจ้าของเครื่องโทรศัพท์เนี่ยแฟนเขาผู้ชายโทรมาอีกทีหนึ่งขณะที่คุยกันอยู่ เสียงแฟนเขาพูดแทรกขึ้นมาได้ยินทั้งสองคนเลยว่าขอบคุณ เหมือนเหมือนเหมือนนำพาเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าสิทธิ์เป็นสื่อสิทธิ์เป็นตัวนำสื่อ ให้แฟนเขารับรู้ว่าแฟนเขายังอยู่ เออ ประมาณนี้มากกว่า เรื่องทั้งหมด ประมาณนี้เท่านี้เท่านี้เฮ้ยคุณผู้ชมรู้ฟังคือหลอนเบาๆครับเหมือนเดิม คือผมอะเข้า เข้าใจเข้าใจเขาเรียกว่าไงอ่ะเข้าใจวัยรุ่นยุคนั้นเลยใช่ที่ในบางคนที่เขามีบ้านเขามีเงิน บ้านเล็กบ้านน้อยเยอะ อ่าแล้วแล้วแล้วเขามีโทรศัพท์มากกว่าหนึ่ง ถูกต้องนะครับ ตอนนี้มีเสียงพยาบาลนะครับ้อโทษนะอ่าน่มีคนเหนื่อยหนึ่งนะับเหนื่อยฮะโอเคอ่าจบไปละ ก็จบไปสำหรับเรื่องแรก ที่พี่โนเอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ไปเจอมา จากใครคนหนึ่งอ่าใครคนหนึ่งิ์เป็นอ่าคุณสิทธิ์นี่ชื่อสมมุตินะฮะเป็นชื่อสมมุติเท่านั้นอยากให้ดูดวงให้ แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ในช่วงภาวะเป็นจเพศดวงตกหรือเปล่าหรือนั่นไม่มีเลย็กแล้วนะเสร็จแล้วไม่มีดวงตกคือสุดท้ายแล้ว คือ ผมมองว่าเป็นจังหวะจังหวะใช่ จังหวะที่จะต้องบรรจบพบเจอกันเหมือนประมาณนั้น